ความรู้สู่ผู้ฟัง ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ท่านอาจารย์จุมพลรอดคำดี เคยได้พูดถึงความหมายของทัศนคติไว้ว่า เป็นสิ่งที่เชื่อมโยง ระหว่างความรู้และพฤติกรรม เพราะทัศนคติ หมายถึงความโน้มเอียง ในการประเมินวัตถุประสงค์ แนวคิด บุคคล และสถาบัน การส่งความรู้สู่ผู้ฟัง จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ เพราะความรู้เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถระลึกถึง และจดจำในสมองได้ เราผู้ส่งสาร รับรู้ว่า ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ได้จากการตอบสนองสิ่งเราซึ่งนั่นหมายถึงว่า เขาได้รับประสบการณ์ผ่านความรู้ของเราสู่สมองของเขา การตอบสนองที่ว่าได้แก่ การตอบข้อสงสัย การสร้างทัศนะ การกำหนดวาระ การพอกพูนความเชื่อ และการรู้แจ้งต่อค่านิยม หากผู้รับสารมีการตอบสนองไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง นั่นหมายถึงว่า เรา จะได้เห็นกระจกสะท้อนว่า เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือไม่ แค่ไหน และอย่างไร ความรู้เป็นพฤติกรรมเบื้องต้น ที่ผู้รับสื่อสามารถจดจำได้ สื่อเสียงที่ส่งไปให้ผู้ฟัง ต้องมีความรู้ด้วย เพราะความรู้เป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่ผู้รับสื่อสามารถจดจำได้ ความรู้คือข้อมูลที่มีผลต่อทัศนคติและความจำ และยังเชื่อมโยงถึงทัศนคติด้วย ความรู้เกี่ยวข้องอย่างไรกับทัศนคติ ความรู้เกี่ยวข้องกับทัศนคติตรงที่ว่า สื่อเสียงต้องสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ถึงส่งคุณค่า และการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินี้เองขึ้นอยู่ที่ว่า คนคนนั้นมีการเรียนรู้และประสบการณ์เพียงใด การเปลี่ยนแปลงจะช้าหรือเร็ว อยู่ที่ความเข้มข้นของทัศนคติ และประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับนั่นเอง แต่ก็มีบางทัศนคติที่เมื่อก่อตัวขึ้นแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทันที การตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสบการณ์ที่ได้ผ่านความรู้ หลักการเปลี่ยนทัศนคติของผู้ฟังนั้น ต้องอาศัยการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสบการณ์ที่ได้ผ่านความรู้ เพราะว่าเราสามารถดูได้ว่า ผู้ฟังนั้นเปลี่ยนทัศนคติได้จากกระบวนการใดบ้าง ต้องอาศัยสิ่งนี้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็น การตอบข้อสงสัย การสร้างทัศนะ การกำหนดวาระ การพอกพูนความเชื่อ และการรู้แจ้งต่อค่านิยม นอกจากนี้เรายังต้องท่องไว้อยู่เสมอว่า ทัศนคติหมายถึง ระเบียบของแนวคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ และทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล